Bonjour, nous allons quitter Phuket aujourd'hui. Oui, c'est bien noté. Vous libérez votre chambre Oui. Pouvez-vous attendre un petit instant dans le lobby, s'il vous plaît Notre avion va décoller dans 6 heures. Est-ce que nous pouvons laisser nos bagages 2 heures à l'hôtel Pas de problème, madame. Vous allez les récupérer d'ici 2 heures, n'est-ce pas Oui, madame. Je vous remercie.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 พระอุพจน์ทำหน้าที่เป็นประธาน แปลว่าพวกเรา คำว่าอาลงเป็นคำกริยารูปปรจจายผันตามประธานนูเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคืออาเลแปลว่าไป ในที่นี้ทำหน้าที่พิเศษคือบอกเวลาอนาคตอันใกล้เทียบกับภาษาไทยก็คือจะ คำว่ากิตเตเป็นคำกริยา แปลว่า ไปจาก ตามด้วยคำตรงคำว่า โอชุกดุยเป็นคำพิเศษบอกเวลาแปลว่า วันนี้ คำว่าเบียง ในที่นี้เป็นคำวิเศษแปลว่าดีสามารถใช้เป็นคำวิเศษขยายคำคุณศัพท์ และคำวิเศษด้วยกันได้ด้วย คำว่าโนเตเป็นรูปกริยาช่องที่ 3 ของภาษาฝรั่งเศส เรียกว่าปฏิสิปปาเซในตัวอย่างนี้โนเตซึ่งแปลว่า บันทึกถูกนำมาใช้เป็นกรรมวาจก หมายถึง การคืนห้องของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วว่าเป็นวันนี้คำว่าวูเป็นคำสรรพนามบรุที่สองเอกพจน์ทำหน้าที่เป็นประธานแปลว่าคุณคำว่าลิเบเรเป็นกริยารูปกระจายตามประธานวูแปลว่า คืนอิสรภาพให้อิสรภาพ ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ในที่นี้นำมาใช้กับ ห้องพักในโรงแรม จะแปลว่าการคืนห้อง คำว่า votre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของคุณ คำว่า chambre เป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์ แปลว่า ห้องนอน ห้องพัก คำว่าว u i เป็นคำตอบรับว่า ใช่ ในภาษาฝรั่งเศส พนักงานต้อนรับบอกนักท่องเที่ยวว่า Pouvez-vous attendre un petit instant dans le lobby, s'il vous plaît แปลว่า คุณคอยที่ห้องนั่งเล่นสักครู่หนึ่งได้ไหม คำว่าปูเวเป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือปูวัวแปลว่าสามารถ โดยผันตามประธานหู ซึ่งแปลว่าคุณ คำว่าอัตตองเป็นคำกริยารูปเดิม หรือที่เรียกว่าแองฟินิทีฟแปลว่า คอย รอคอย สำนวนอังเปติแตงสตองเป็นคำบอกเวลา แปลว่า ครู่หนึ่ง มาจากคำสามคำคือเอิง เป็นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะจดจง แปลว่าหนึ่งชายกับคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่าปุติซึ่งเป็นคำคุณศัพท์เพศชาย แปลว่าเล็ก และคำว่าแองสตองซึ่งเป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่าชั่วครู่หนึ่งคำว่าดองเป็นคำบุพบทแปลว่าในคำว่าเลอเป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ใช้กับคำนามเพศชาย เอกพจน์ ในที่นี้ใช้นำหน้าคำว่า ล็อบบี้ซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่า ห้องนั่งเล่น หรือห้องโถงของโรงแรม เพื่อบอกว่ามีเพียงแห่งเดียวในโรงแรมนี้สำนวนซิคูเปลแปลว่าการุณาคำว่าซิคูเปลในภาษาฝรั่งเศสนี้ หากแปลตามตัวอักษร ก็จะได้ความว่า ถ้าสิ่งนั้นทำให้คุณพอใจ เนื่องจากคำว่า แปลในที่นี้มาจากคำกริยา รูปเดิมว่า แปล ซึ่งแปลว่าทำให้คุณพอใจ ประโยค Notre avion va décoller dans 6 heures แปลว่า เครื่องบินของเราจะออกในอีก6ชั่วโมงคำว่า notre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของพวกเราคำว่า avion เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า เครื่องบินคำว่า décoller เป็นกริยารูปเดิม แปลว่า บินขึ้น ประโยคคำถาม Est-ce que nous pouvons laisser nos bagages deux heures à l'hôtel แปลว่า พวกเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมสักสองชั่วโมงได้หรือไม่คำว่า S คือเป็นคำเสริมที่ใช้ในการตั้งคำถามที่ไม่เป็นทางการ แต่ยังแสดงความสุภาพอยู่คำว่าปูวงเป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือปูวัวแปลว่า สามารถคำว่า l e s s e เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าปล่อยไว้วางไว้ ในที่นี้แปลว่า ฝากกระเป๋าหรือทิ้งกระเป๋าไว้ที่โรงแรมคำว่า no เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของพวกเรา ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์โดยเฉพาะ โดยจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได้คำว่า bagage เป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ แปลว่า กระเป๋าเดินทาง คำว่าเดอเป็นคำคุณศัพท์บอกตัวเลขที่เขียนเป็นตัวอักษร แปลว่า2ในภาษาฝรั่งเศส ตัวเลขจัดเป็นคำคุณศัพท์ ในขณะที่ภาษาไทยจัดเป็นคำนาม คำว่าเออเป็นคำนามเพศหญิง ใช้เป็นพหูพจน์ตามคำว่าเดอแปลว่า ชั่วโมง คำว่าเออนี้เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร h ซึ่งในภาษาฝรั่งเศส ไม่มีการออกเสียงเป็นพอนกคู่ เนื่องจาก ในภาษาฝรั่งเศสไม่มีเสียงหอนกฮูกจึงออกเสียงเป็นออ่างธรรมดาคำว่าอาลูเตลแปลว่า ที่โรงแรม พนักงานโรงแรมตอบว่า Pas de problème. Vous allez les récupérer d'ici deux heures, n'est-ce pas? แปลว่า ไม่มีปัญหา คุณจะมารับกระเป๋าในอีก 2 ชั่วโมงข้างหน้าจากนี้ไปใช่หรือไม่ คำว่า pas de problème แปลว่าไม่มีปัญหา คนฝรั่งเศสอาจจะนิยมพูดอีกสำนวนหนึ่งว่า pas de souci ซึ่งแปลว่าไม่ต้องกังวล คำว่า aller เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของคำกริยารูปเดิมคือ aller ซึ่งแปลว่าไป ในที่นี้ใช้ร่วมกับคำกริยารูปเดิมคือ récupérer แปลว่ารับคืนไป จึงมีความหมายบอกเวลาอนาคตอันใกล้ ซึ่งเทียบกับภาษาอังกฤษคือ to be going to do something คำว่าเลในที่นี้เป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกำตรง แทนคำนามพหูพจน์ที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ในกรณีนี้คือคำว่า bagage ซึ่งเป็นคำพหูพจน์และแปลว่ากระเป๋า คำว่า DC แปลว่าจากที่นี้ หากเป็นสถานที่หรือจากนี้ไปหากเป็นการบอกเวลาคำว่า d e s e r แปลว่า 2 ชั่วโมง ดังนั้นสำนวน d c d e s e r จึงแปลว่า จากนี้ไปอีก 2 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงจากนี้ไป สำนวน n e s p a แปลว่าใช่หรือไม่ ประโยค oui madame je vous remercie แปลว่าใช่ครับขอบคุณครับ คำว่าวิเป็นคำวิเศษ ใช้บอกการตอบรับว่า ใช่คำว่าคือแม็กซี เป็นคำกริยารูปกระจาย ของคำกริยารูปเดิม คือคือแม็กซี แปลว่า ขอบคุณ เป็นกริยาที่ต้องการคำตรง ดังนั้นคำว่าวูซึ่งแปลว่าคุณจึงเป็นคำตรง ไม่ใช่ประธาน